Happy Death Day to you. Happy Death Day to you. Happy Death Day, Happy Death Day. พบกันอีกครั้งนะก่อนอื่นอยากจะชี้แจงหน่อยนะฮะคือตอนที่อาตมาเนี่ยรับนิมนต์ให้มาเปิดพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้คิดว่าพินัยกรรมของตัวเองเนี่ยมันดีเด่นอะไร เพียงแต่ว่ามันคงจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่จะได้มาไต่ตรองวางแผนชีวิตของตัวเอง ในระยะสุดท้าย มันเป็นแค่เวอร์ชันแรกนะมันไม่ใช่ last version นะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะ อันนี้ก็จะอ่านให้ฟัง เมื่อข้าพเจ้าป่วยอยู่ในระยะท้าย และมีอาจตัดสินใจด้วยตนเองได้ ขอให้ห้ามการกระทำต่อไปนี้ 1. ผ่าตัดใหญ่ 2. ใช้เครื่องช่วยหายใจหากหายใจเองไม่ได้ การปั๊มหัวใจหากหัวใจหยุดเต้น การใช้เทคโนโลยีเพียงเพื่อยื้อชีวิตเอาไว้ โดยไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในกรณีที่มีการใช้เครื่องช่วยหายใจกับข้าพเจ้า เนื่องจากแพทย์ไม่ทราบเจตจำนงของข้าพเจ้ามาก่อน หากได้ทราบแล้วขอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ โดยไม่มีการยื้ออีกต่อไปนะประการต่อมาอวัยวะและร่างกายเมื่อตาย เมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิต ขอมอบอวัยวะให้แก่สภากาชาติไทย อันนี้ก็คงเป็นในกรณีที่สมองตาย แต่หากไม่สามารถทำได้ขอมอบร่างให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือวิจัย พิธีศพ ให้มีพิธีกรรมทางศาสนาไม่เกิน 3 วันที่วัดป่าสุกโต หากมอบอวัยวะให้แก่สภากาชาติไทยแล้ว ขอให้ปรงศพที่วัดป่าสุกโต โดยประกาศต่อสาธารณชนล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน อาจจะทิ้งไว้เป็นปีหรือ 3 เดือนก็ได้ แต่ว่าเมื่อจะเผาประกาศล่วงหน้าเพียงหนึ่งวัน จะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครที่มาไม่ได้ก็ไม่ต้องมา คนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็จะสบายใจว่าเออ บอกล่วงหน้าแบบนี้ใครจะมาทัน มีข้ออ้างนะสบายใจนะแต่หากมอบร่างให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น การปลงศพขอให้ทำพร้อมกับพิธีเผาศพอาจารย์ใหญ่ ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์จากนั้นให้นำอัฐิมาบรรจุที่ลานหินโค้ง วัดป่าสุกโตใกล้ ๆ กับอัฐิของหลวงพ่อคำเขียน อัฐิอีกส่วนหนึ่ง มอบไปแก่นางเพนพันเร่งหิรันกุล เป็นโยมพี่สาวนำไปจัดการตามแต่จะเห็นสมควร ส่วนอังคารให้โปรยในป่าภูหลง บริเวณซับเม็กและที่ผาศรีวิไลภูหยวก หรือภูจิกนะให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะแล้วก็อาจจะช่วยในการป้องปรามคนที่จะมาตัดไม้ทำลายป่าว่านะมีอัตเทียตมาอย่างนั้นเนี่ยพร้อมจะมาหลอกหลอนได้ทุกเมื่อพิธีกรรมเหล่านี้ขอมอบให้พระสุทธิศาสตร์ปัญญาปฏิโปดำเนินการ พระสุริศาก็คือรองเจ้าวาดวัดป่าสุกโต ซึ่งท่านยังไม่ทราบในเรื่องเหล่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นบางส่วนของพินัยกรรมและการแสดงเจตจำนงถ้ายังไม่ตายและอยู่ในระยะท้ายเนี่ยคนที่เป็นทุกเนี่ยมีตั้งแต่คนป่วย ซึ่งไม่ต้องการการยื้อ หรือว่าอาจจะเคยคิดว่าอยากจะยื้อแต่พอเจอโดนยื้อจริงๆมันทรมานมากส่งสายตาวิงวอนขอให้ปล่อย ขอให้ปลด แต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าทำ คนที่ทุกข์อีกกลุ่มนึงก็คือญาตินะบางทีบางคนบางครอบครัวกู้นี่ยืมสินมาเป็น 20-30 ล้าน เพื่อมายื้อพ่อแม่เพราะคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดอจะมาคิดว่าเนี่ยมาแสดงเจตจำนงตรงนี้ให้เป็นที่รู้กันก็อาจจะได้เป็นข้อคิด เอาไปพิจารณากับตัวเอง ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ คนป่วยจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะในระยะท้ายเนี่ย เขาบอกเลยนะว่าคำที่เขาไม่ชอบเนี่ยคือคำว่าสู้ๆนะประการที่หนึ่งกูก็สู้อยู่แล้ว ประการที่สองมึงลองมาเป็นอย่างกูดิประการที่สามเขาบอกว่าการสู้นี่นะมันทรมานมากเลยมีบางคนบอกว่าเนี่ยพอเพื่อนๆมาบอกให้สู้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นการยากมากที่จะสู้ เพราะว่าเขาอยากจะเป็นอย่างตัวตัวที่เขาอย่างที่เขาเป็นคืออ่อนแอบ้าง พอเพื่อนบอกก็สู้ใช่ไหมแล้วถ้าเขาอ่อนแอเขาจะรู้สึกผิด เขาทำให้เพื่อนผิดหวัง เขาจะรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่ นี่คือความรู้สึกของคนที่ระยะท้าย นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ชอบคำว่าสู้ เพราะมันเป็นคำที่ทำให้เขาแย่ลง มันทำให้เขาเหนื่อยมากขึ้น แทนที่จะใช้คำว่าสู้ บอกว่ารักดีกว่า ความรักรอยยิ้ม การกอดมันมีความหมายมากกว่าการสู้ อันนี้พูดถึงผู้ป่วยนะ ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยระยะท้าย แต่ถ้าคุณเป็นคุณประสบอุบัติเหตุ กรณีแบบฉับพลันเนี่ยแตมาว่าสู้เถอะโอกาสรอดมี หลายคนเนี่ยพอมีกำลังใจนะมันรอดนะแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยนะระยะสุดท้ายเนี่ยนะการสู้เนี่ยคำว่าสู้เนี่ยมันทำร้ายเขามาก มันทำให้เขาทุกข์มากก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์จากการสนทนาวันนี้นะครับ ก็คุยกันเรื่องความตายอย่างสนุกสนานขอให้ได้รับการรื่นรมและถ้า มีสัมมาสติก็อาจจะกลับไปทำพินัยกรรมของตัวเองกันได้ พบกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อมีการเปิดพินัยกรรมของท่านอื่นๆต่อไปครับ Happy Death Day Happy Death Day to you